สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เกรจะพามาเรียนคณิตศาสตร์ค่ะ ไปลุยกันเลย นี่จะเป็นหน้าห้าสิบสองนะคะ อันนี้เขาบอกว่าเขียนประโยคสลายสัญลักษณ์นะคะ และแสดงวิธีหาคำตอบนะคะ ก็อาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะคะ เพราะว่า ลิ้นไก่น่าจะสั้นนะ เพราะไม่ค่อยพูดจักช้านะคะอืมไปเริ่มกันเลยค่ะ ก็อ่านเลยค่ะโอเคนะคะก็อ่านเรียบร้อยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีลบนะคะ ก็ใส่ประโยคสัญลักษณ์นะคะนี่ก็เอาอันนี้มาตรงนี้แล้วก็ ลบกันนะคะเขียนเลย นี่ก็จะได้แบบนี้นะคะอืมลาก็เขียนเลยค่ะก็จะเขียนแบบง่ายๆนะคะ พัดลมไอเย็น เครื่องใหญ่นะคะก็เขียนลงไปค่ะ นี่ค่ะ แล้วก็เว้นมาตรงนี้นะคะ หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะ ก็เขียนบาทนะคะ ทุกคนคะถ้าทุกคนงงว่า แล้วทำไมต้องเขียนตรงนี้ว่าบาทนะคะ ทุกคนลองสังเกตตรงนี้นะคะนี่บาทนะคะก็ต้องอยู่ตรงนี้นะคะ ก็การสังเกตง่ายๆนะคะ แล้วก็ เขียนว่าราคามากกว่าเครื่องเล็ก นะคะ นี่ค่ะ แล้วก็เขียน 7,500 นะคะ เขียนให้ตรงหลักเนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ก็ลบกันนะคะ แล้วก็เขียน ราะว่าเท่าไหร่เป็นคำถามนะคะ แต่เราเขียนคำตอบนะคะ โอเค นี่ค่ะเครื่องเล็กราคานะคะ แล้วก็มาหาคำตอบค่ะศูนย์ลบศูนย์ก็ได้ศูนย์นะคะเก้าลบศูนย์ได้เก้านะคะเก้าลบห้าเหลือสี่นะคะ แปดลบเจ็ดเหลือหนึ่งนะคะ ตัวนี้ไม่มีก้าใส่หนึ่งนะคะ โอเคก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วก็ตอบอันนี้เป็นเลขไทยนะคะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ อืมอืมเสร็จแล้วค่ะข้อหนึ่งต่อไปข้อน จะเป็นวิธีบวกนะคะ อืมนี่เลย ก็เขียนไปบัวบริจาคหนังสือนะคะ แต่ก่ออื่นก็เขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะ อันนี้บวกกับอันนี้หรืออันนี้บวกกับอันนี้ก็ได้นะคะ นี่นะคะ ก็เขียนเลยค่ะ ใบบัวนี่ค่ะ แล้วทุกคนก็เอาคำสุดท้ายแก้วตามบริจาคหนังสือนะคะ มาไว้ตรงนี้ไม่ต้องกี่เล่มนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็บวกกันนะคะใส่เครื่องหมายด้วยนะคะ บวกกันเลยค่ะ นี่ได้แบบนะเลขเรียงสวยนะเนี่ย ก็บ๊ายบายนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้เกดนะคะ กดไลค์ด้วยนะคะ บ๊ายบาย